พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์คิดไบรท์ AI Bot ในยุคศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กำลังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับ ช่แล้วครับ ประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมรองรับการสร้างเศรษฐกิจ ด้วยปัญญาประดิษฐ์มุ่งสู่ความเป็น AI Nation และกำลังส่งเสริมการสอน AI แบบใหม่ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่นะครับ สวทช ออกแบบคิดไร้ AI Bot ให้มีลักษณะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ สามารถประเมินเหตุการณ์รอบตัว จากกล้องดิจิทัลที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้า ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 3 กระบวนการตั้งแต่การเก็บข้อมูล การสร้างโมเดล การใช้งานโมเดล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งาน โดยเฉพาะกระบวนการสร้างชุดคำสั่งที่ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่งเพียงลากบล็อกคำสั่ง จากแถบเครื่องมือมาสร้างเป็นชุดคำสั่ง ให้มีเงื่อนไขการทำงานตามเหตุการณ์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายมีการเปิดตัวหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์คิดไบรท์ AI Bot ในงานรวมพลพลคิดไบรท์2019 ที่ผ่านมา วิจัยและพัฒนาโดย n e c t e c h สวทช